ครับพี่น้องครับเกษตรตามใจครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้หัวนอนตาหยาก ในการกำจัดมดน้ำตาลครับนี่นะครับนอนตาหยากที่ขุดมาจากป่าแล้วมาเพาะใส่ถุงดำไว้ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการนำหัวนอนตาหยากไปใช้งานในการกำจัดมดไปดูกันครับ หลังจากที่เราได้หัวนอนตาหยากมาแล้วนะครับ ก็ เลือกตัดเอาไปใช้ตามปริมาณที่เราต้องการครับ ในครั้งนี้ผมจะใช้ปริมาณสัก78 หัวครับ ถ้าจะใช้เยอะกว่านี้หรือ มีจุดที่จะเอาไปกำจัดมด มีหลายจุดก็เพิ่มปริมาณตามที่ต้องการนะครับ นี่นะครับหลังจากเอามาฝังดินไว้ไม่นานก็จะงอกนะครับ เมื่อได้ปริมาณตามที่เราต้องการก็เอามาล้างดินออกครับล้างดินออกให้สะอาด แล้วก็หั่นครับ หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ เราจะได้ตำให้มันแหลกง่ายครับ ใส่ครกตำเลยครับตำให้แตกๆพอประมาณ เสร็จแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปครับ ประมาณ 2 ช้อน2ช้อนแกง ลุกเคล้าให้เข้ากันก็นำไปใช้ได้ครับ นำไปวางตามจุดที่มดเดินผ่านครับ หลังจากวางไว้ประมาณ 10 นาทีมดก็เริ่มมาตอม 30 นาทีมดก็เริ่มมาตอมเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ครับ วางทิ้งไว้เลยครับ เดี๋ยวค่อยมา ติดตามดูผลงานอีกที3ชั่วโมงผ่านไปครับมดมากินเหยื่อเราเยอะมากมดบางส่วนเริ่มมีอาการครับ บางตัวก็มึนๆงงๆครับบางตัวก็ชักเง่งงบางตัวก็ตายครับ หลังจาก48 ชั่วโมงผ่านไป ตายเรียบครับ ไม่เหลือมดเดินให้เห็นสักตัว ต้นพริกที่เคยเดินเยอะแยะมดน้ำตาลนี่ตัวการสำคัญเลยนะครับ นำเพลียมาไว้บนต้นพริก ต้นพริกที่เราปลูกไว้ครับ ลองนำไปใช้กันดูนะครับ วิธีนี้ไม่ใช้สารเคมี สวัสดีครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ